สวัสดีค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกันธนาดีแก้วนะคะ วันนี้จะพามาพบกับผู้บริหารนะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะ ท่านชูชีพทองแจ่มนะคะ ท่านเป็นผู้จัดการนะคะ เป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะ วันนี้ท่านจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะ เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันนะคะ วัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ขออนุญาตเริ่มด้วยให้ท่านเล่าลำดับอของโครงสร้างองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากค่ะคือการไฟฟ้าจังหวัดตากนะก็ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าเขตสองดับพิษณุโลกผมก็เป็นส่วนหนึ่ง ของการไฟฟ้าที่ที่ต้องคอยดูแลในพื้นที่ของจังหวัดตากค่ะที่จริงแล้วเนี่ยการไฟฟ้าจังหวัดตากเนี่ย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นสองส่วนคือการไฟฟ้าอำเภอแม่สอดกับการไฟฟ้าจังหวัดตากในนี่นี่ผมจะพูดถึงการไฟฟ้าจังหวัดตากก็จะมีรับผิดชอบอำเภอเมืองอำเภอบ้านตากอำเภอวังเจ้าสามอำเภอนะสามอำเภอส่วนนั้นก็จะเป็นความรับผิดชอบของ อำเภอแม่สอดทั้งหมดด้านชายแดนนะครับนี่หลักการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภาคคือการจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปนะโดยโดยที่เรารับซื้อมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ ปัจจุบันนี้การไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเมื่อก่อนนี้ใช้ระบบโบราณเนี่ยนะยังเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนออกไปจดหน่วยต้องใช้คนขี่มอเตอร์ไซค์ ไปตามบ้านนอกนะนี่ก็ผ่านมาแล้วประมาณ 50 ปี นี่มันยุค ยุคไอทีเนาะยุคยุค EEA 4.0ยุคนวัตกรรมกายฟ้าส่วนมากได้ดำเนินการไอพวกยุคไอทีมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับระบบแซฟแซฟนี่ก็คือทั้งบกทางด้านบริหารทางด้านไอที ตัวนี้มันก็มาช่วยได้เยอะนะฮะด้านการส่งเอกสารเมื่อก่อนนี้เราใช้คนส่งไปทางไปรษณีย์นี่ไม่ใช่ส่งมาทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งยื่นคำร้องขอใช้ไฟก็สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ก็ได้ ทางไหนก็ได้สะดวกสบายเยอะแม้กระทั่งการชำระเงินนะจะชำระที่สำนักงงานการคฟ้าก็ได้หรือจะเป็นศูนย์ GA Shop Mobile Shop เซเว่นหรือเว่นหรือแบงก์ก็ได้เดี๋ยวนี้สะดวกสบายเยอะนี่การทำงานของการฟ้าส่วนภาคเนี่ย ในเมื่อระบบไอทีขึ้นไปเยอะ มันก็มีผลเสียนะฮะของการฟ้าส่วนภาคเนี่ยมันมีการทำงานทั้งด้าน ิบัติด้วยคือการปฏิบัติก็คือต้องมีการขุดหลุมปรับเสาพาดสายนะตัวนี้มันใช้ระบบไอทีนาดตรงให้คนเหมือนเดิม แต่ทั้งด้านบริหารทั้งด้านการเงินทั้งด้านบัญชีเนี่ยใช้ระบบแซฟเข้ามาช่วยทีนี้ระบบแซฟเนี่ยหลักการทั่วไปมันก็คือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ถามว่าไฟฟ้าเนี่ยเอาระบบพวกนี้มาใช้ดีไหมดี นะครับเมื่อก่อนนี้ต้องเอาคนไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ดูในระบบนี้ได้เลย แม้กระทั่งมิเตอร์ชำรุดหนึ่งเครื่องมิเตอร์ไม่หมุน หรือมิเตอร์หมุนจิตขัดมิเตอร์มิเตอร์เอียงหรืออะไรพวกนี้มันสามารถดูในระบบนี้มาได้เลยดีขึ้นมาได้หมดเลย มันก็สะดวกขึ้นมาเยอะ พนักงานก็ต้องเหนื่อยนิดนึงมันก็ลดการร้องร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟได้เลยมิเตอร์ทำไมเสีย เราเก็บเงินสูงไม่ไม่อะไร มันตรวจสอบได้หมด ค่ะ ประวัติก็จะเก็บไว้ตั้งแต่ เริ่มแรกเราสามารถขอดูย้อนหลังได้หมด ได้หมดครับได้หมดเลยดูได้ย้อนจนเดือนเดือนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเครื่องที่ยิงจากมิเตอร์อะค่ะ พื่อเพื่อได้บัตรได้ยิงออกมาเห็นว่าลิงก์เกี่ยวกับ GPS ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะเป็นเครื่องจดหน่วยเครื่องจดหน่วยซึ่งเราจะสามารถดูได้ว่ามาจากพื้นที่ไหน ใช่ครับไอ้การจดหน่วยนี่เราจ้างเอาซอฟนะเราจ้างเอาซอสเป็นคนจดนะครับแต่ก็ต้องมีการผ่านอบรมแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแล การตรวจหน่วยเนี่ยถามว่าผิดถูก มันรู้ครับ ค่ะ รู้ทีนี้ตัวแซฟนี้ก็จะมีการลิงก์ข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารได้นำข้อมูลออกมา เพื่อเพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือใช้ประโยชน์ต่อไปเรื่อยใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องเลยเพราะว่าแซฟนี่ตัวนี้มีประโยชน์มากลดเวลาลดค่าใช้จ่ายนะเมื่อก่อนสมัยก่อนต้องสุ่มแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วครับ ดึงมาได้เลยดึงมาได้เลยครับค่ะ จะไปตรวจจุดไหนบริเวณไหนรู้หมดครับค่ะเอาละค่ะ เราได้รับความรู้นะคะจากท่านผู้จัดการนะคะ ท่านชูชีพทองแจ่มนะคะ ซึ่งท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะทำให้เราทราบในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะได้รับนะคะ สารสนเทศที่ผู้บริหารระดับสูงต้องทราบนะคะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ